ไม่ควรทำนะผมเตือนแล้วนะคลิปนี้เป็นแนวเตือนซะมากกว่า เพราะว่าผมเห็นเพื่อนเอาบอลนี่เต็มเลยครับผมมาดิ เออ่ันห้ามาสิมาโอเคครับผมก็ขอกร ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมหนึ่งนะเกลือนะครับผมอ่าแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Fortune Ox ในค่าย PG สล็อตหรือสล็อต PG สล็อต PG ล่าสุดนะครับผมกอนที่เข้ารับชมคลิปเป็นเลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หนุ่มแนกเลือกันด้วยนะครับผมโอเคโอเคไหมโอเคไหมครับทุกคน โอเคก็วันนี้เราอยู่ในเพื่อนรักของเราอีกแล้ว หรือไอออกของเรานั่นเองนะครับผม วันนี้พกทุนมาที่ 501 บาทจุด65สตังค์ละเอียดไปเลยเปล่าโอเคคำเตือนนะผม คลิปนี้จัดทำเพื่อความทำเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับผม โอเค เดี๋ยวเราไปที่เป็ด30 30 รอบเลยครับผมมันเป็นศูนย์นะมันต้องเลขเดียวกันเออไม่โดนหรอกเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยเฮ้ยบ้านอ่ะ เพื่อนมาถึงเองจะเองจะล่อกันเลยเหรอวะ มาถึงเองจะโดดเลยเหรอวะไม่ใช่เรื่องเด้อ เนี่ยถ้าเป็นทรงอย่างนี้ถ้าได้แล้วควรรีบเลิกนะผมทรงอย่างนี้มาได้แล้วควร อย่าเด้อ อย่าเด้อ เอาบังนี้เติมเลยครับผมถ้าเป็นทรงอย่างนี้ได้แล้วควรรีบเลิกนะผม อ่ะบิ๊กวิบิ๊กวินเบาๆ เพราะว่ามันไม่หนักมากนะครับผม กำไรและเลิกไม่ใช่นะครับผมเอาบานี่เต็มเลยครับผมเนี่ยถ้ามันเป็นทรงอย่างเงี้ยกดเป็นเข้า กดเป็นเข้ากดเป็นแตกนะผมได้แล้วควรรีบหนีรีบฟาวเธอเด้อบานี่รีบฟาวเด้อสูถ้าไม่ฟาวเนี่ยมึงมดดากเลยเด้อ ถ้าเป็นทรงอย่างนี้ให้รีบเลิกนะครับผมถ้ากดแล้วแต่อย่างนี้ช่วงท้ายมันเอาคุณคืนแน่นอนนะครับผม แล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือ กดต้นเกมยังไงก็ไม่เขาเอาแตกยิบย่อยๆ แล้วท้ายเกมมันจะแตกหนักๆให้นะครับผม ให้เรารีบใส่เบ็ดหนักเห็นไหมเห็นไหมถ้าเข้านี่ไม่ใช่แล้วนะโอเคได้อยู่ ก็ถ้ามันช่วงท้ายเกมต้นเกมมันกดไม่เข้าท้ายเกมมันจะแจกเยอะมากเลยนะผมมันจะแตกหนักเอ้าเฮ้ยกูกำลังพูดเลยเอาบึ้มก็ให้บิ๊ก เกมรีบใส่เบ็ดหนัก แล้วรีบหนีนะ ครับผม อ่ะ ผมบอกทิกเล็กๆน้อยๆนะครับลืมบอก เวลาที่เล่นเลย เวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน31นาทีนะครับ ผม อุ้ยทุน300เอ้ยเอาเรื่องนะเมื่อกี้2,000แล้วนะแต่ไม่เป็นไรมันไหลไปแล้วผมเช่างมันนะเออมนเร็วมนเร็วโอ้โห จริงสองพันนี่เลิกได้แล้วนะพันหนึ่งก็เลิกได้แล้วนะครับผมโอ้โหทุนสามร้อยจะเอาอะไรนักหนาเออโอ้โหได้มาตัวเดียวนะมึงเติมกูเป็นอย่างก็ซื้อไปผมไปกันเลยเรื่อย ๆ นะไหนๆ มันไหลตก 2,000 มาแล้วเอาคืน 2,000 กันเลิกเลย โอ้โหถ้ามาตัวเดียวนี่มึงเต็มเลยนะโอ้โห โอ้โห โอ้ ตอนนี้เห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะผมตามที่ผมบอกไว้เลย เห็นไหมถ้าต้นเกมเรากดปุ๊บมันให้ มันให้ มันให้ เนี่ย คือ เนี่ย เห็นไหม ถ้าเราเล่นต่อมันจะดูดคืนนะผม มันจะแดกนั่นเองนะครับผม ก็เล่นควรใช้สตินะผมเวลาเล่นนะ ไม่ต้องโลภเวลาเล่นพนันนะครับผม ได้แล้วควรรีบหนีกำขี้นี่ก็กำตดอ่ะเขาได้ยินนะเป้าโอเควันนี้เอ้ยวันนี้มาสาระว่ะทุกคนเอาเรื่องว่ะ โอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะไม่คืนเราเลยนะครับ ถ้ามันเป็นทรงอย่างนี้ มันจะเราจะกดไปเรื่อยๆแล้วมันเราจะโดนไปเรื่อยแล้วมันจะมีช็อตหน่างที่มันตุ้มคืนมาให้เราเนี่ยเราเลิกเลยนะครับผม อ่าเตือนหน่อยนะเล่นได้แล้วควรรีบเลิกนะผมเอาตังค์ไปใช้ชีวิตดีกว่า ดีกว่าเอามาเสียอะไรอย่างนี้นะครับ ผม ไหนๆคุณมีมีดวงว่าจะได้แล้วอ่ะทำไมคุณไม่เลิกอ่ะคุณโลภไง เออโลภมากระวังลาบไม่อร่อยนะ เกี่ยวอะไรกันวะเห็นไหมเห็นไหมจากสองพันนะผมมาหายไปเกือบพันแล้วตอนนี้ เห็นไหมดูดิทุกคนดูดิอืม โอ้โห ไม่ได้นะผมเนี่ย ถ้ามันได้ช็อตนี้แล้วผมเลิกเลยนะ จริงมไม่โลภมากเดี๋ยวผมล่ามแม่อร่อย โอ้โห ตอนนี้เรียบร้อยครับผม โดนดูดยาวๆ เห็นไหมเห็นไหม เหมือนที่ผมบอกเป๊ะเลย มันจะดูดยาวๆเลยนะผม ที่เงียบเนี่ยไม่ใช่อะไรนะผม เครียด จะหมดตูดหรือเปล่าไง เครียด เป็นไงคำว่าจากสองพันสองพันเออนิดเดียวเอาลงนิดนึงอีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวมันก็คืนเอาบางนี่เต็มเลยครับเพิ่มเป็นไงล่ะ เป็นยังไงล่ะเดี๋ยวมันก็คืนเป็นยังไงล่ะผมบอกแล้วนะผมถ้าได้ต้นเกมควรเรียบเลิกนะ ไม่งั้นมันจะเป็นอย่างผมนะผม กูเตือนชาวบ้านแต่กูโดนอะคืออะไร ฮะกูไม่เข้าใจ นักเรือไม่เข้าใจเลย โอ้ย โอ้ย เอาปิดขอดอกนี้เลิกเลย โอ้ดูดิยังไม่ให้อะดูดิคิดเอาละกัน คิดเอาละกัน โอ้จากสองพัน เห็นไหม มันจะยึกยักยักยักเห็นไหมท้ายเกมอ่ะถ้าได้ต้นเกมมันแล้วท้ายเกมมันไม่มีทางให้แน่นอนนะครับผม ตอนนี้ผมก็หมุนเสี่ยงดวงนะครับผม ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมถือว่าเราเสียแค่สามร้อยนะ อย่าคิดแบบผมนะสามร้อยนี่ไม่ใช่น้อยนะครับผม ไม่ใช่คุณได้ปุ๊บแล้วคุณเสียปุ๊บไม่แบบเวลาแบบสมมติว่า แบบเมียถามมึงเอาตังไปทำหยังสามร้อยอ่ะก็แบบเอาไปเล่นพนันจริงมันก็ได้มาสองพันแล้วแหละ แต่กูไม่ถอน แต่ไม่เป็นไรเสียแค่สามร้อย แล้วมึงจะโดนตบกับบานเขาให้เด้บานนี่เออคนพอคนเมย์มึงตีสามร้อยอะค่าแรงวันวันหนึ่งเลยนะ ผม ไม่แนะนำให้เล่น เยอะอย่างนี้นะ ถ้าเล่นก็เล่นแบบ มีสามร้อยเล่นสักห้าสิบก็ได้นะครับผม เพราะว่ามันไม่มีอะไรการันตีให้คุณอยู่แล้วว่าคุณจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยคุณมาดูคลิปผมอย่างเงี้ย คุณผู้ชมมาดูคลิปผมนะครับ เห็นผมเล่นแตกบ้าง ไม่แตก แบบคนคนผู้ชมไปเอ้ยทุยเฮ้ยกูพูดอะไรเนี่ย เห็นผมเล่นแตกแตกแตกแล้วคุณผู้ชมไปเล่น ก็คือคุณมาเล่นทุยลิ้นพันกันเอามาลินเต็มเลยครับผมอ่ะพูดต่อ สมมติว่าผมลงเก็บเงี้ยแล้วมีคนคุณผู้ชมเข้ามาดูเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมเฮ้ยแม่งแตกดีว่ะแล้วคุณไปเล่นคุณผู้ชมไปเล่นมั่งเนี่ย มันก็ไม่ได้แตกเสมอไปนะผมนอกจากคุณผู้ชมเป็นดวงดีเต็มเลยครับผมเฮ้ยเนี่ยมันเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะผม ถ้าจะดวงดีจริงๆมาถึงจะให้นะฮะก็ไม่นำ ถึงผมถึงพูดนะครับว่าไม่แนะนำให้เล่นตามนะ โอเคเอ้ยสองพันแล้วนี่ว่า โอเคขอหมดสามร้อยนี่ก็พอแล้วนะ พอเลิกเลยเออขอหมดสามร้อยนี่เลิกเลยนะผมจริงๆ ถ้าถ้าเลิกตอนนี้มันก็กำไรสองพันแหละ ไม่เป็นไรนะครับผมอือหืออ่ะหมดรอบหมุน โอ้ยี่สิบหกไม่ไหวเด้อหมดตูดเด้อโอเคผมว่าผมพอดีว่ะโอเค พอดีว่ะผม ไปปัดเศษนะ เป็นออโต้นะผมเอ้ยผมไปต่อเนี่ยไม่ไหวว่ะว่ากำไรเรายังไม่สุดอ่ะมันมันไม่ใช่หนุ่มนาเกลียกำไรมันไม่สุดอ่ะครับนั้นนั้นกำไรมันไม่ชุดอ่ะมาผมเบ็ดห้าทุยเบ็ดห้าสิบได้เราเดี๋ยวเลิกเลย ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะ ผมเตือนแล้วนะไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งอย่างนี้นะครับ ได้แล้วควรรีบเลิกนะ ขอดอกเดียวเลิกเลยเพื่อน โอ้โห หาขวมเงยทำไมสักตัวนะมึง เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจะหมดตูดอีกอะเบต้าสิบขอดอกเดียวเลิกเลยเพื่อน ขอดอกเดียวเลิกเลย จริง ไม่ควรทำนะ ผมเตือนแล้วนะ คลิปนี้เป็นแนวเตือนซะมากกว่า เพราะว่าผมเห็นเพื่อนเอาบอลนี่เติมเลยครับเพิ่มมาดิ เออพันหน้ามาสิมาขบอนเรามาดิสองพันหก โอเค พอดีกว่านะครับผมขอจบที่2006เลยละกันนะครับ ใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะผม และอะไรที่ผมเตือนไปรบกวนฟังกันนิดนึงนะ ผมเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะ โอเค ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ สวัสดีครับ